ยังคงอยู่ที่มุมดิมของเดิมที่คุ้นเคยยังคงวนมาอยู่ที่เดิมไม่เคยจาไกลมันของเดิมที่มุมเดิมฉันไม่เคย introvert และก็มีตัวเอง ชีวิตไม่ได้เป็นเกรดเลยยังมีแต่เพลง พูดคือเหมือนกับเป็นเทรดระแวงแล้วก็ยังเกรงพลาดมันก็ดังเพลง พลาดก็เซ็งเหมือนไปบิสเนสตอนอายุ 11 เด็กมักชอบพาจนพาย แต่ถ้าเคยเจ็บจะระแวงโดนเอาไร ผิดพลาดตรงไหน หาสาเหตุว่าทำไมรู้อยู่ว่าเกิดแต่ไฟแต่สุดท้ายก็ต้องตายก็เลยนั่งมึงอยู่ในห้องเพราะชีวิตไม่ได้กอบถ้าต้องบอกให้เธอออกไม่ได้เขามองเขาจ้องไปตลอดอิสระไม่เป็นจริงถ้าลองดีดูนาทีจะต้องมอบการตายมันก็ทำผิดชีวิตจะต้องเดินต่อทำไมไม่รล่หลกถึงเป็นคนลิขิต เพราะว่าตุ๊กตาไม่เคยจะทำร้าย มันยังคงน่ารักทำวันให้สดใสผมนังคิดว่าโลกมีคนเป็นโรคร้ายเลยอยู่แต่ในโซนร้องตะโกนและทิ้งโลกไว้และยังนั่งในห้องที่คุ้นคอนฟอร์ซนที่ไม่ต้องนว่าผิดมอยังคงอยู่ที่นอนดังห้องนั้นที่คุ้นเคย ประตูเดิมห้องน้ำนันที่ค้นเคยพาหนูฟุกเตียนน้ำเดิมวิกตตัดที่ชมเชยเคลิ้มตอนดึกนอนหลับฝันยังไม่เคยเบื่อมันเลยคนน้ำน้ที่มันเดิมคนที่คุยก็เดิมเดิมเชนเป็นคนอินโทรเวิร์อาจจะไม่มีกระตัง อยู่ไปแบบบ้านๆแต่แค่นี้ก็สุขแล้วนะถึงไร้สนม หรือราชวังขอแค่พอประจังแค่ที่มี